้องเรียนออนไลน์ถูกผสมผสานกับเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย และเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะ ซึ่งทุกท่านคงเข้าใจในส่วนของหลักการ ประเภท และองค์ประกอบของห้องเรียนออนไลน์กันไปแล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ว่าทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในตอนนี้ทุกท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของห้องเรียนออนไลน์ค่ะ ซึ่งเมื่อมาเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ แล้วสามารถอธิบายได้หลายประเด็นดังนี้ค่ะ ข้อดี มีความยืดหยุ่นและความสะดวก เรียนได้ทันใจตามต้องการ ผู้เรียนเป็นฝ่ายควบคุม รูปแบบมัลติมีเดียเเววร์์ไว็บช่วยให้การนำเสนอเนื้อหารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ แหล่งทรัพยากรข้อมูล มีความทันสมัย ช่วยในการเผยแพร่ผลงาน เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี ทีนี้เราไปดูในแต่ละส่วนกันอย่างละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อดี 1. มีความยืดหยุ่นและความสะดวก คือการที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ แล้วแต่ความสะดวก ซึ่งเป็นการขจัดข้อจำกัดทางกายภาพที่เกิดขึ้น จากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม การเรียนรู้สามารถเรียนได้จากที่บ้านที่ทำงาน หรือสถานศึกษา ตามความสะดวกของผู้เรียน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในห้องเรียนได้อีกด้วยค่ะ 2. เรียนได้ทันใจตามต้องการ คือการที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกขณะที่ต้องการ การเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์ จึงสามารถชักจูงใจ และทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อ ทั้งยังสามารถค้นหาและเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ได้ทันเวลาและความต้องการ เนื้อหาที่ถูกสร้างและปรับปรุงขึ้นใหม่ทุกขณะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และนำไปใช้ได้อย่างทันเหตุการณ์ 3. ผู้เรียนเป็นฝ่ายควบคุม ในสภาพการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะมีเสรีภาพในการค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งบางครั้ง อาจเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหวังของผู้สอน ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเรื่องจังหวะการเรียน และประเด็นสำคัญของเนื้อหาการเรียน จึงทำให้เส้นทางการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์ของผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกันตามความต้องการของตนเองถ้าผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีเป้าหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนออนไลน์ จะทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รูปแบบมัลติมีเดีย World w i d เ w ็บช่วยให้การนำเสนอเนื้อหารูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งตัวอักษร เสียง วิดีทัศน์ และการติดต่อสื่อสารณเวลาจริง 5. แหล่งทรัพยากรข้อมูล ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการที่ทำให้เว็บ เป็นแหล่งทรัพยากรทางข้อมูลที่สำคัญ ปัจจัยที่ 1 คือ ทุกวันนี้มีข้อมูลที่หลากหลายจำนวนมหาศาลอยู่บนเว็บ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งการศึกษา ธุรกิจ หรือจากภาครัฐทั่วโลก ปัจจัยที่ 2 คือ รูปแบบไฮเปอร์เทคของ World Wide Web ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคลิกเชื่อมไปสู่เว็บอื่นได้ ผู้เรียนจึงสามารถก้าวผ่านห้องเรียนออกไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างง่ายดาย 6. ความทันสมัย คือเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนบนห้องเรียนออนไลน์นั้น สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเรียน จึงทำให้ผู้สอนสามารถนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เท่าที่มีให้แก่ผู้เรียน 7. ช่วยเผยแพร่ผลงาน คือการที่ผู้เรียนสามารถส่งงานไว้บนเว็บ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง ออกสู่สาธารณะ เว็บเป็นแหล่งประกาศผลงานชนิดหนึ่ง เพราะคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และผู้เรียนยังสามารถมีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 8. เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี คือการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์ ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นตามลำดับ เพราะผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และฝึกฝนทักษะได้จากเทคโนโลยีที่หลากหลาย เราทราบถึงข้อดีกันไปแล้วนะคะ ซึ่งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง กล่าวได้ดังนี้ค่ะ ข้อจำกัดของรูปแบบมัลติมีเดีย ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา การขาดการติดต่อระหว่างบุคคล แรงจูงใจ และเนื้อหาที่ไม่มีข้อยุติค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในแต่ละส่วนกันอย่างละเอียดพร้อม ๆ กันนะคะ ข้อจำกัด 1. ข้อจำกัดของรูปแบบมัลติมีเดีย แม้ว่าห้องเรียนออนไลน์จะสามารถนำเสนอมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย แต่ในรูปแบบของสื่อแต่ละชนิดก็ยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง เช่น การนำเสนอด้วยตัวอักษรทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านและพิมพ์ออกมาได้ง่าย ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่วิดีโอบนเว็บอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกว่าวิดิทัศน์หรือโทรทัศน์ธรรมดา นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารณเวลาจริงยังไม่สามารถให้ความรู้สึกได้เหมือนของจริง ด้วยข้อจำกัดเรื่องแบนด์วิดต์ทำให้การดาวน์โหลดข้อมูลมัลติมีเดียใช้เวลานาน และอาจเกิดความเบื่อหน่ายสำหรับผู้เรียนได้ค่ะ 2. ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา แม้ไฮเปอร์เทคจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาภายนอกได้ก็ตาม แต่ถ้าออกแบบบทเรียนได้ไม่ดีพอแล้ว ผู้เรียนอาจหลงทางและหลงประเด็นไปได้ทำให้การเรียนมีปัญหา และไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. การขาดการติดต่อระหว่างบุคคล ในการเรียนผ่านเว็บ ผู้สอนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่ ผู้เรียนบางคนก็มีความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแบบดั้งเดิมมากกว่า อย่างไรก็ตามมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา โดยการทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยการใช้กระดานสนทนา การใช้แชทการใช้อีเมล หรือการจัดให้มี Discussion Forum เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆได้บ้าง 4. แรงจูงใจ คือการที่ผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ ต้องมีแรงจูงใจส่วนตัว และมีการจัดระบบการเรียน การขาดการวางแผนการเรียน จะทำให้ผู้เรียนไม่ประสบความสำเร็จกับการเรียน และอาจสอบไม่ผ่านในหลักสูตรนั้นๆได้ 5. เนื้อหาที่ไม่มีข้อยุติ คือการที่เนื้อหาของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ ที่เสนอให้กับผู้เรียนนั้น บางครั้งบางคราว ผู้เรียนจะไม่รู้ว่าขอบเขตเนื้อหา สิ้นสุดที่ใด หากหัวข้อหรือหลักสูตรของการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจเป็นเหตุให้ผู้เรียนเกิดความสับสนได้ จากการเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อจำกัดของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ ทุกท่านคงจะเห็นว่า การเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ อาจจะไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ หรืออาจจะไม่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น การเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์ จึงต้องอาศัยความตั้งใจของผู้เรียน ที่จะต้องเรียนให้สำเร็จ นอกจากนั้นจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การให้ผลย้อนกลับโดยทันที รวมทั้งความยืดหยุ่นของบทเรียนที่ทำให้ผู้สอนสามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ เพื่อทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะ หวังว่าทุกท่านคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของห้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้นนะคะ ซึ่งในตอนหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า LMS กันค่ะ หากท่านใดมีข้อคำถาม หรืออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ได้ที่กระดานสนทนานะคะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ